ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่ บทเรียนนี้ เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่กัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั้นนะคะ เป็นจังหวัดที่ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช 2553 และเมืองที่สำคัญที่ได้รับผลร้ายแรงอีกเมืองหนึ่งในจังหวัดนี้ก็คือเมืองพิมายค่ะ ซึ่งที่บอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญนั้น เนื่องจากว่าเมืองนี้นะคะ เป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมายปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีอายุราวๆ1,000ปีมาแล้ว ปราสาทหินแห่งนี้มีความน่าสนใจ และผ่านพ้นอุทกภัยครั้งใหญ่มาได้อย่างไรนั้น รายการสารพันดีของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ ในการเยี่ยมชมปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้นะนะคะ เราได้รับเกียรติจากสองยุวะมักคุเทศตัวน้อย มาเป็นผู้พาเข้าชมบริเวณต่างๆของปราสาทปินพิมายกันค่ะ เดี๋ยวเราตามน้องๆเขาเข้าไปชมกันนะคะ ว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เมื่อเราเดินเข้ามาทางประตูด้านหน้าของปราสาทหินพิมายกันแล้วนะคะ จุดแรกที่น่าสนใจคือทางด้านซ้ายของปราสาทบริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอก ด้านซ้ายของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็คือพระพลาค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นพระพาเปื้องเครื่องค่ะพระพาเปื้องเครื่องนะคะ มีไว้สำหรับเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แล้วก็ขุนนางชั้นสูงค่ะ โดยจะสร้างด้วยหินทรายสีขาวแล้วก็หินทรายสีแดงค่ะ ค่ะ แต่เดิมนะคะจะถูกเรียกว่าคังเงินค่ะ เพราะว่าตอนที่มาบูรณะนะคะ ได้พบเศษทองแล้วก็เศษเหรียญสำริดจำนวนมากค่ะ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคังเงินค่ะ แต่มีข้อขัดแย้งนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคังเงินไม่น่าจะอยู่ภายด้านนอกของปราสาทค่ะ น่าจะอยู่ภายด้านในมากกว่าค่ะ เพราะว่าอาจจะถูกลักขโมยได้ง่ายค่ะ อ๋อ ค่ะ ที่นี่นะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ด้านในนะคะจะแบ่งออกเป็นสองห้องค่ะ โดยสันนิษฐานว่าน่าจะแบ่งตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าแยกหญิงแยกชายค่ะ ค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นฉนวนทางเดินค่ะ และหินทรายสีแดงนะคะจะใช้จะใช้สำหรับ สร้างพื้นหรือว่าผนังนะคะ ส่วนหินทรายสีขาวนะคะ จะสร้างกรอบประตูและกรอบหน้าต่างค่ะ เพราะว่าหินทรายสีขาวมีความแข็งแรงมากกว่าหินทรายสีแดงค่ะ อ๋อ ก็เลยจะเห็นประตูเป็นสีขาวค่ะ พื้นอะไรเป็นสีแดงไปใช่ไหมคะ นี่นี่เอง ตรงนี้นี่เป็นช่องทางเดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ค่ะ แค่ด้านหน้าก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากแล้วนะคะ สถานที่ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้น เราตามน้องแก้วกับน้องออมไปกันต่อเลยค่ะ ค่ะแล้วจุดนี้นะคะจะเป็นสะพานนาคราชค่ะ และด้านหน้าสะพานนาคราชจะมีประติมากรรมสิงสองตัวค่ะ สิงสองตัวนี้จะเป็นเพศผู้ค่ะ ซึ่งดูจากบริเวณแผงขนที่เกาะบริเวณหน้าอก แล้วก็อวัยวะเพศที่อยู่ใต้ท้องค่ะ สิงสองตัวนี้นะคะจะเปรียบเสมือนกับองค์คลาคอยปกปักรักษา ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปทางด้านในค่ะ ค่ะ แล้วถัดขึ้นมานะคะ ตรงนี้จะเป็นบันไดปีกาค่ะคะซึ่งทำเพื่อให้เกยข้ามระดับให้ข้ามธรณีประตูได้ค่ะ เพราะคนสมัยโบราณ เชื่อว่าจะมีพระแม่ธรณีประตูสิงสถิตอยู่ค่ะ เราจึงควรให้เคารพด้วยการข้ามค่ะ ค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะคือโคปุระค่ะ โคปุระนะคะ เป็นภาษาเขมรโบราณค่ะ แปลว่าซุ้มประตูนะคะ โดยด้านหน้าโคปุระนะคะ จะมีทับหลังอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะ ทับหลังชิ้นนี้นะคะ จะเป็นทับหลังตอนที่นางอับสรไล่รำทั้ง8นางค่ะ เพื่อเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนนะคะ โดยคนโบราณนะคะ จะเชื่อว่าเลข 8 หรือว่าเลข7นะคะ จะเป็นเลขมงคลของขอมค่ะ ค่ะ ห้องนี้นะคะคือห้องโถงโคปุระค่ะ ห้องนี้นะคะจะไม่มีอะไรค่ะ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ว่างเปล่าค่ะ โดยห้องนี้นะคะจะมีหลังคาทรงโดมค่ะ จะทำขึ้นจากหินทรายสีแดงค่ะ ค่ะ โดยรูที่เราเห็นอยู่นี่นะคะ จะทำขึ้นเพื่อชักลากจูงหินค่ะ โดยจะใช้หอกหรือริ่มนะคะ แทงให้เป็นรูแล้วเอาหนังสัตว์นะคะ ไปพันกับไม้ที่แข็งแรง แล้วก็ยัดเข้าไปนะคะ พอทำเสร็จนะคะ ก็นำน้ำร้อนไปลวกค่ะ หนังสัตว์จะพองตัวแล้วก็ยึดเกาะกับหิน เพื่อใช้ชักลากจูงได้ง่ายค่ะ ค่ะ โดยหลุมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ คือหลุมบรรจุเสาไม้สูงประมาณ 30เซนหรือว่า 1 ฟุตค่ะ เมื่อนำวางครบทุกหลุมนะคะ จะนำไม้กระดานแผ่นใหญ่มาวางไว้ค่ะ เพื่อลาดพระบาทให้พระมหากษัตริย์ เดินได้อย่างสะดวกเหมือนการปูพรมแดงในสมัยเราค่ะ ก่อนที่เราจะไปจุดต่อไปนะคะแล้วก็จะมาดูทับหลังชิ้นนี้ก่อนค่ะ ค่ะ ทับหลังชิ้นนี้นะคะเป็นทับหลังชื่อว่าปางวิตรกับมุทาหรือว่าปางดิดน้ำมนต์ค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะ มีความสำคัญคือเป็นทับหลังชิ้นแรกที่ทำให้เรารู้ว่าปราสาทแห่งนี้เริ่มมีการนับถือศาสนาพุทธค่ะ ค่ะไประเบียงโคดกันต่อนะคะ ่ะแล้วส่วนยาวๆ ตรงนี้นะคะ จะเป็นระเบียงคดค่ะ จะล้อมรอบปางประธานนะคะ หรือว่าปางทั้งสามปางค่ะงั้นเราเข้าไปในปางกันเลยนะคะ ค่ะ ความงดงามและความน่าสนใจของปราสาทหินพิมายไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะ บริเวณด้านในของระเบียงคดนั้นยังประกอบไปด้วยปราสาทประธาน ปรางหินแดง หอพรามและปรางพรมทัศน์อีกด้วยค่ะ ปราสาทประธานนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทองค์ใหญ่ก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาว หันหน้าไปทางทิศใต้ นับว่าแตกต่างจากศาสนสถานแบบขอบในที่อื่น ๆ ที่มักจะหันปราสาทไปทางด้านทิศตะวันออกค่ะ ต่อไปคือปรางพรมทัศนะคะ ลักษณะของปรางองค์นี้สร้างด้วยศิลาแรง ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของปราสาทประธานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปรางหินแดนนั้นนะคะ สร้างขึ้นเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางประธาน มีมุกยื่นออกไปสี่ทิศค่ะ ส่วนหอพรามเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรง อยู่บนฐานเดียวกันกับปรางหินแดง ในปีพุทธศักราช 2497 ได้มีการค้นพบศิวลึงสลักด้วยหินทรายจำนวน 7 ชิ้นภายในหอพรามจึงมีความเชื่อกันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ค่ะ เดินชมกันมาจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรานั่งพักเพื่อพูดคุยกับน้องๆเขากันหน่อยดีกว่าค่ะ น้องออมรู้สึกยังไงกับการที่เวลามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆคะ ก็รู้สึกดีใจค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าเมืองพิมายของเราก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะ น้องแก้วรู้สึกยังไงกับการมาเป็นยุวามาคุเทศคะ ก็รู้สึกว่าดีค่ะ เพราะว่าได้รู้ข้อความเกี่ยวกับโบราณสถานว่ามันมีความสำคัญยังไงอะค่ะ แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ว่าเลี้ยงตัวเองได้ค่ะยูวามาคุเทศ ยินดีต้อนรับชาวสารพันดีค่ะ หลังจากที่วันนี้เราให้น้องออมและน้องแก้วสองยุวมักคุเทศพาชมปราสาทหินพิมายจนทั่วแล้วนะคะ